บทที่1ภาพดิจิทัล ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาพดิจิทัล ทำความรู้จักกับโปรแกรมกิม ฝึกปฏิบัติการลงโปรแกรม แนะนำหน้าจอ วิธีการใช้งาน และเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ในโปรแกรมกิมค่ะ การปรับแต่งสีและแสงของภาพ การตัดภาพเป็นการใช้เครื่องมือ selection tool ต่างๆ ในโปรแกรม GIMP เพื่อเลือกพื้นที่ในการใช้งาน ฝึกปฏิบัติเทคนิคการตกแต่งภาพค่ะ โดยการนำเครื่องมือต่างๆ ที่เราศึกษาไป มาตกแต่งภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นนำผลงานต่างๆ มานำเสนอและอภิปรายร่วมกันค่ะ